I'm tired of it. ลำจักครู รอบลำถวายที่ทางนะสองผลงานเพลงด้วยกันนะครับ ผมนะอีกสักครู่บทสนทนก็ได้นอนสลับในค่ำคืนนี้กับพวกเราทีมงานจะรักชดวงพร้อมด้วยกับทางด้านดังดำในค่ำคืนนี้ เป็นไงพี่คณะอะไรวันนี้ เป็นหน้าที่ของเพชรโสภาโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวครับผมจะจัดมาซะนะเป็นไงพี่ สีสวยสดใสสีม่วงสีม่วงสีนี้เป็นสีที่ผมชอบที่สุด ชอบที่สุดเลย คือเป็นสีแม่ไม้เหรออ่าฮะนะใครๆก็ชอบแม่ไม้นะสีสีม่วงนี่เนาะ ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ให้หัวหน้าวงได้ลาเครื่องประชาคมกันสักนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็สำหรับมิรักฟันวงทุกท่านนะฮะถ้ามีแมสได้ใส่แมสจะปลอดภัยที่สุดแล้ว ป้องกันไว้ก่อนาป้องกันไว้ก่อนนะครับผมรเพราะตอนนี้พม่าได้ตีสมุทรสาครแตกแล้ว แล้วก็สมุทรสงครามก็แตกแล้วครับผม แตกแล้วเหลือเพชรบุรีเหลือราชบุรีนี่แหละครับนะป้องกันกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยกับพวกเราเองนะครับ ผมนะเรามาออกกำลังกายเอาให้เหงื่อมันออกเอาให้ไล่โรคนี้ออกไปให้หมดเลยนะครับคืนนี้กันนะครับครับผมอ่ะช่วงนี้เป็นการเสียเวลาที่ฝากรอบหวานรอบแรกเลย เอาหวานทั้งคืนทั้งคืนนี้วนเอาเลยไหมอ่ะเอาจัดกันเลยช่วงนี้ในจังหวะรับผมกันก่อนเลยครับผมในรอบแรกเราจัดให้ช่วงนี้นะครับ people ลองนะเมียไม่โพสต์แปลกๆไปด้วยใครคิดใครนะ หน้าทองไม่ใครก็พ้น the time.